ลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ Really good อยากเป็นป้าตันอยากเป็นป้าตัน เป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตน เพราะอยากได้แฟนหุ่นดีเหมือนอย่างลุงพลจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนกดไลค์ลุงพลทุกคนให้กำลังใจ อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตน หากได้เป็นแฟนคุณลุงนุคงสบายเพราะว่าลุงพลแกมีเอฟซีมา คนแบบนี้ จะได้รีบรีขอเอาลุงมาเป็นแฟนฉันอยากเป็นป้าตันอยากเป็นป้าตันได้เดินควงแขนกับลุงนุ่งสุขสันต์ยิ่งจินตรายังมาขอเวอร์เพลงกัน เป็นป้าแตนได้เดินควงแขนกับลุงนุ่งงสันที่จินตรายังมาคอเบอร์เพลงกันพุทธอภิวันคุณจิตตีเสียที่ช่องอมรินพุทธอภิวันเสียให้สนั่นทั่วฟ้าเมืองไทยเป็นป้าตันอยากเป็นป้าตัน กดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ really good